you Well it's nice to be here once again วันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจว่าทำไมการแนะนำตัวจึงสำคัญในสายตาชาวโลก ชาวต่างชาติ หรือว่าชาวอาเซียน การแนะนำตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพราะว่าการพบเจอกันครั้งแรก ไม่ได้หมายถึงการพูดแค่ชื่อตัวเองเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ ๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแม้กระทั่งการแสดงออกผ่านท่าทางต่าง ๆ การแนะนำตัวเองกับคนแปลกหน้าอาจจะยากสักหน่อย เพราะสิ่งที่คุณพูด จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทั้งหมด คุณอาจแนะนำตัวเองแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าผู้ฟังของคุณคือใคร อย่างเช่น การแนะนำทักทายกับผู้คนก่อนการขึ้นปราศัย หรือที่เรียกว่า public speaking หรือการทักทายการแนะนำตัวเองกับผู้ร่วมงานหรือที่เรียกว่า coworker หรือแม้กระทั่ง คนแปลกหน้าหรือว่าผู้คนใหม่ ๆ new people or stranger สิ่งสำคัญคือ คุณจะต้องแนะนำตัวเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และทำให้ผู้คนจดจำคุณให้ได้ การแนะนำตัวเองในงานสังคมต่างๆ มีทิปอยู่ 3 ข้อหลักๆ คือ ข้อแรก มองตาอีกฝ่าย eyes contact การมองตาแสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณ และแสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่าคุณกำลังสนใจเขาอยู่ ข้อ 2 ยิ้ม หรือว่า smile การยิ้มอย่างสดใสและจริงใจเป็นสิ่งสำคัญมาก ในการทำความรู้จักคน แสดงถึงการดีใจอย่างแท้จริง ในการพบใครใหม่ ๆ และข้อสุดท้ายนะคะ การใช้ภาษากายอย่างเหมาะสม หรือ gesture การใช้ภาษากายจะสื่อสารว่า คุณมีความมั่นใจรู้สึกสบายใจ อย่าลืมสังเกตท่าทางของคนรอบๆตัวคุณ และน้ำเสียงของคนที่อยู่ใกล้ๆและทำตามเพื่อสร้างความเป็นมิตรด้วยนะคะ